เนื้อหาต่อไปนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ How do I install a wireless modem router จะติดตั้งเราเตอร์โมเด็มแบบมีสายได้อย่างไร A modem router is a device that connects all your computer or home LAN to the internet. Router modem คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบแลนบ้านกับอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 1 plug one end on the phone cord directly into a phone jack and the other end into the ADSL port on the router เสียบปลายด้านหนึ่งเข้ากับสายโทรศัพท์ เข้ากับช่องเสียบโทรศัพท์โดยตรง และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต ADSL บนเราเตอร์ขั้นตอนที่2 plug on and on the Ethernet cable into your computer's network port and the other end into an Ethernet port on the router เสียบปลายสายอีเทอร์เน็ต เข้ากับพอร์ตเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และปลายด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตอินเทอร์เน็ตของเราเดอร์ 3. Turn on your computer to set up or configure the router. You need to input some parameters. For example, your ISP's name and phone number. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าไปตั้งค่าหรือกำหนดค่าเราเตอร์ โดยที่คุณจะต้องป้อนพารามิเตอร์บางอย่าง เช่น ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของระบบ ISP หรือผู้ให้บริการ Next step How do I log on the internet service provider ฉันจะเข้าสู่ระบบผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร You need to type in your username and password คุณต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ Once you are online เมื่อคุณออนไลน์อยู่ you can get email look for information on the web Look up IT words in dictionaries. Try out new software and sign up for newsletters. ครั้งหนึ่ง เมื่อคุณได้รับอีเมล ค้นหาข้อมูลในเว็บ ดูคำศัพท์ในพจนานุกรม ค้นหาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ และลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าว It s important that you are remember to log off after using the internet เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องไม่ลืมออกจากระบบหลังจากใช้อินเทอร์เน็ต An open line increases the risk of viruses and hackers might break into your computer to steal confidential data มันจะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับ ไวรัสและแฮกเกอร์ อาจจะเข้ามาเจาะ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขโมยข้อมูลบางอย่างที่เป็นความลับ หลังจากที่นิสิตได้เรียนรู้เรื่องระบบเครือข่าย อยากให้นิสิตลองทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครือข่าย Do this network quiz Question number one t h i s n e t w o r k typically consist s of two or more local area networks covering a large geographical area เครือข่ายนี้ประกอบไปด้วยเครือข่ายท้องถิ่นอย่างน้อยสองแห่งครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ มีคำตอบให้เลือก 3 ข้อ A LAN d B WAN C อินเทอร์เน็ตคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B WAN Question number two This type of network does not have a dedicated server all the computers are independent ประเภทของเครือข่ายนี้ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความเป็นอิสระต่อกัน คำตอบ A peer to peer B client server C metropolitan area network คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A peer to peer Question number three. The language used by computers to communicate with each other on the internet is called ภาษาที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกันบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไรคำตอบนะครับ A Ethernet B ADSL C TCP IP เลือกคำตอบครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 4 TCP IP Question number 4 On this topology all devices are connected to the same circuit forming a continuous loop ในเรื่องของ topology นี้ อุปกรณ์ทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับวงจรเดียวกัน สร้างเป็นลูปแบบต่อเนื่อง มีคำตอบให้เลือก 3 ข้อดังนี้ครับ A star B ring C bus คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ring language work phrasal verbs การใช้ภาษา กริยาวลี หรือ phrasal verbs look at the help box do you have the equivalent of phrasal verbs in your language how do you say the phrasal verbs in the help box ดูที่จ้อง help ผู้เรียนมีคำกริยาวลีในภาษาของผู้เรียนหรือไม่ ผู้เรียนจะพูดคำกริยาวลีในช่อง help ได้อย่างไร p h r e s a l verbs กริยาวลี the meaning of some verbs with particle often called p r a s a l verbs can be easily understood from its two parts ความหมายของ กริยาบางคำที่มีอนุภาค ซึ่งเราเรียกกันว่า กริยาวลีสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจากสอนส่วนต่อไปนี้ Look at the photos A network consists of two or more However, many phrasal verbs have an idiomatic meaning not predictable from the meaning of its past อย่างไรก็ตามคำกริยาวลีหลายคำมีความหมายเป็นสำนวน ไม่สามารถคาดเวาได้จากความหมายของส่วนต่างๆของคำตัวอย่างเช่น carry transport คำว่า carry ในความหมายนี้คือคำว่า transport หรือขนส่ง carry out เท่ากับ execute การดำเนินการ computers carry out the programs คอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรม เป็นต้น เรามาเรียนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านภาษาหรือ language work ตัวกริยาวลีหรือ postal verb Look at the help box Do you have the equivalent of Phrasal verbs in your language How do you say the phrasal verbs in the help box ดูที่กล่อง help ผู้เรียนมีคำกริยาวลีในภาษาของผู้เรียนหรือไม่ ผู้เรียนจะพูดคำกริยาวลีในช่อง help ได้อย่างไร f i r s t verb Certain particles have similar meanings regardless of the verb. For example, on off in out วรรณภาพบางตัวมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่คำนึงถึงคำกริยา ตัวอย่างเช่น off on ปิดเปิด in out เข้าออก turn on or switch on start the operations of something เปิดเครื่องทำงาน เริ่มดำเนินการบางอย่าง turn off switch off ปิด ปิดเครื่องทำงาน หรือหยุดการทำงานบางอย่าง Other common phrasal verbs in computing include คำกริยาวลีทั่วๆไป ที่ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์รวมถึง find out ค้นหา มีความหมายว่า learn or discover เรียนรู้ ค้นพบ search the web to find out more information about Wi-Fi ค้นหาเว็บเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Wi-Fi Setup ตั้งค่า มีความหมายว่า establish สร้าง What do I need to set up a wireless LAN ฉันจะตั้งค่า wireless LAN ได้อย่างไร Fill in กรอกข้อมูล Write the necessary information เขียนข้อมูลที่จำเป็น you need to fill in the online form คุณต้องกรอกแบบแบบคุณต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้ language verb งานด้านภาษา phrasal verbs กริยาวลี Please complete these sentences with the correct form of a phrasal verb from the help box จงเติมประโยคเหล่านี้ด้วยรูปแบบของคำกริยาวดีที่ถูกต้องจากกล่อง help box เรามาทำกันเลยนะครับ carries out ดำเนินการ find out ค้นพบ fill in กรอกข้อมูล Question number one. To join the club, did form and send it to our office? คำตอบคือ fill in. To join the club, fill in this form and send it to our office. ในการเข้าร่วมสโมสรโปรดกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มนี้ และส่งไปที่ทำการของเรา Question number two, the CPU or the basic operations on the data. CPU ดำเนินการขั้นตอนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมด คำตอบคือ carry out the CPU carry out all the basic operations on the data CPU ดำเนินการขั้นตอนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมด Question number three. You can use news groups to about the latest trends, customer needs, etc. คุณสามารถใช้กลุ่มข่าวสารเพื่อคำตอบคือ find out ค้นหา about the latest trends เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด customer needs ความต้องการของลูกค้า เป็นต้น conclusion ข้อสรุป understand the basics of networking เข้าใจพื้นฐานของระบบเครือข่าย can discuss the advantages of using the network สามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบเครือข่าย Describe networks both in terms of speaking and writing สามารถอธิบายเครือข่ายทั้งในแง่ของการพูดและการเขียน Can use verb modifiers in ICT สามารถใช้คำกริยาวลีในความหมายด้าน ICT ได้